ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน นวัตกรรมรถเข็นรักโลก ยกระดับสตรีทฟู้ดไทยในเวทีโลก สตรีทฟู้ดเป็นจุดขายที่โดดเด่นของประเทศไทยมาช้านานครับ การยกระดับมาตรฐานอาหาร สตรีทฟู้ดไทย ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภค รวมถึงสุขอนามัยของร้านและผู้ปรุงอาหารจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศ และทำให้เราก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านอาหาร ในเวทีโลกครับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมหรือ DECC สวทช พัฒนานวัตกรรมรถเข็นรักโลกที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดมีจุดเด่นคือ มีน้ำหนักเบา มีระบบน้ำดี ถังบำบัดและซิงค์น้ำ ระบบดูดและบำบัดควัน หัวเตาแก๊สสองหัวสามารถเลือกรูปแบบ และปรับเปลี่ยนโมเดลได้ตามลักษณะการใช้งาน ที่สำคัญคือมีราคาไม่แพงผู้ประกอบการเข้าถึงได้ โดย สวทช จะส่งมอบนวัตกรรมรถเข็นรักโลกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คัน ให้แก่ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดได้ใช้งานจริงในการประกอบกิจการมุ่งเน้นงานวิจัย ตอบโจทย์ธุรกิจไทย โดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000